ครับจากบทเรียนที่ผ่านมานะครับนักศึกษานะครับได้รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะหรือคุณลักษณะนะครับในหลักสูตรที่มุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนใน 5 ด้านนะครับ แล้วก็เห็นแนวทางการพัฒนาประเทศจาก Thailand 1.0 จนถึง Thailand 4.0 ที่เป็นเป้าหมายที่จะพลิกเศรษฐกิจแนวใหม่ของประเทศ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และจะนำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับและได้ทราบถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่องค์กรหรือสถานการ์ต้องการนะครับ รู้จัก ประเภทของสถานประกอบการ และหน่วยงานที่นักศึกษาสามารถจะเลือกไปปฏิบัติงานในอนาคตได้นะครับและเรายังมีการสัมภาษณ์สถานประกอบการโดยพิกรพัฒสนามซึ่งผู้เรียนก็ได้รับทราบมุมมองในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นจากสถานประกอบการนะครับ และท้ายที่สุดก็คือได้รู้วิธีที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นบัณฑิตคุณภาพที่สังคมและสถานการต้องการในอนาคตครับ